Thank you. ใช้นะครับความหมายของอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับไปใช้เกี่ยวกับความชันนะครับต่อไปถ้าเราจะเอาไปใช้อีกนะครับ เวลาเราไปเจอในโจทย์เนี่ยบางทีในโจทย์เชิงประยุกต์เนี่ยถ้าเราไปเจออนุพันธ์อันดับ2เนี่ยนะครับบางทีเขาจะใช้คำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดูดีๆนะครับ เวลาเราไปเรียนระดับสูงขึ้นไปในภาษาทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะ มีความหมายทุกอย่างนะครับอตอนที่เราเรียนมาเห็นไหมครับความชันนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เนี่ยนะครับอนุพันธ์อันดับ1ดิฟ1ครั้งได้ความชันนะครับเพราะฉะนั้นดับบิลพามพอพูดถึงความชันก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของใครครับ ความชันนะครับดูดีๆนะครับต่อมาเป็นการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในเชิง กราฟก่อนนะครับการประยุกต์ใช้ในเชิงกราฟก่อนอ่าเรามาดูนะครับ ก็เขาบอกว่าเนื่องจากนะครับอนุพันธ์เนี่ยคือความชันของเส้นกราฟนะครับเป็นความชันของเส้นสัมผัสนะครับ ดังนั้นช่วงที่ f พาม x มากกว่า 0 ย่อมเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และช่วงที่ f พาม x น้อยกว่า 0 ย่อมเป็นฟังก์ชันลด หมายความว่ายังไงครับ จากองค์ความรู้ที่เรามีมานะครับ เราพูดว่า f time เนี่ยคือความชันของเส้นสัมผัสโค้ง นั่นหมายความว่าความชันเนี่ยตอนที่เราเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยถ้าความชันทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับ ตอนนั้นที่เราเรียนเรื่องความชันอันนี้แกน y เนาะอันนี้แกน x นะครับ ถ้าเราบอกว่า มีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับ มีเส้นตรงเส้นหนึ่งมีความชันเนี่ยเป็น m นะครับ ถ้ามุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมกับแกน x เนี่ยนะครับ มุมของเราเนี่ยทำมุมแหลมแกน x เนี่ย แสดงว่าความชันของเราเป็นไงครับมากกว่า0นะครับ อันนี้ผู้เรียนสามารถไปทบทวนนะครับเรื่องความชันของเส้นตรงได้นะครับ ต่อมานะครับ ถ้าความชันเป็นยังไงครับทำมุมป้านกับแกน x นะครับเราวัดมุมนะครับทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ไปเนี่ยทำมุมป้าน ถ้าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยความชันของมันจะน้อยกว่าอะไรครับ น้อยกว่าศูนย์นะครับอ่าและที่สำคัญอีกนะครับ เรามีแกน y นะครับ เรามีแกน x นะครับ อาจารย์เปลี่ยนสีของเส้นตรงแป๊บหนึ่งนะครับ เปลี่ยนเป็นสีดำ ถ้าความชันหรือเส้นตรงเนี่ยนะครับ มีค่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับ ก็คือเขาจะขนานกับแกนอะไรครับ แกน x นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับ ถ้าความชันเป็นยังไงนะตอนเรียนเส้นตรงนะครับ ความชันของเรา เส้นตรงของเรา ไม่สามารถหาค่าความชันได้แปลว่าเส้นตรงของเราตั้งฉากกับแกน x ตัวนี้ ความชันจะไม่สามารถหาค่าได้นะครับ ตรงนี้ให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ศึกษาเนี่ยลองไปดูภาพทำไมอาจารย์ต้องวาดภาพตรงนี้ออกมา เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการวิเคราะห์ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเราบอกว่าความชันเนี่ยนะครับความชันเนี่ยก็คือ เส้นสัมผัสโค้งนะครับ เห็นไหมครับอาจารย์กำลังลากภาพออกมา เห็นไหมความชันเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้นตรงความชันประเภทนี้จะทำมุมอะไรกับแกน x ครับ มุมแหลม นั่นก็คือความชันที่เราบอกความชันมีค่าเท่ากับ f พาม x ใดๆ ใช่ไหมที่เราเรียนกันมา นะครับ เพราะฉะนั้นถ้า f พาม x มากกว่า 0 แสดงว่ากราฟเขากำลังเคลื่อนที่เป็นยังไงครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับ ฟังก์ชันเพิ่มนะครับอ่ะดู ปากกาสีฟ้าฟานิดนึงนะครับ ถ้าแบบนี้ล่ะ ความชันของเส้นสัมผัส ถ้าเราลากมาเขาจะทำมุมอะไรกับแกน x ครับ ทำมุมป้านเลยเห็นไหมครับ เมื่อกี้ทำแหลมครานี้ทำมุมป้าน แสดงว่าตรงจุดเนี้ยนะครับ ตรงจุดเนี้ยความชันของเราเนี่ยนะครับ หรือเจ้า f พาม x ตัวเนี้ย เป็นยังไงครับ น้อยกว่าอะไรครับ ทำมุมป้าน ความชันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าถ้าทำมุมป้านปุ๊บแสดงว่าเขากำลังทำไงขึ้นเขาเขากำลังทำอะไรครับ กำลังลดตัวลง เราเรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรครับ ฟังก์ชันลดนะครับ ส่วนตรงจุด A เนี่ยเส้นสัมผัสความชันเป็นอะไรพอดีเป๊ะความชันเป็นศูนย์นะครับความชันเป็นศูนย์อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับนะครับ อธิบายต่อนะครับเขาบอกว่าจากภาพ นะครับจากภาพตำแหน่งของฟังก์ชันจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มไปเป็นฟังก์ชันลด หรือจากฟังก์ชันลดไปเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ย่อมมีการวกกลับของกราฟ และทำให้เกิดจุดยอดซึ่งเรียกจุดนั้นว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์หรือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ตรงนี้มีได้หลายจุดนะครับอ่ะเรามาลองดูครับว่าเขาแปลว่ายังไงนะครับเขาแปลว่า ค่าตามหลักการเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มเห็นไหมครับ ดูนะครับเส้นกราฟสีดำนี่ดูตามรอยปากกาจานจานบอกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมา แล้วเขาหยุดนะครับตรงจุด A แล้วเขาวกกลับลงมาแสดงว่าเขากำลังทำอะไรครับ ลดนะครับ แล้วเขาก็ไปหยุดตรงจุด B อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็วกตัวกลับขึ้นมาเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ไปหยุดที่ C นะครับแล้วก็ลดลงมา ลดลงมาเรื่อยๆไปจนถึงจุดดีนะครับเขาก็หยุดอีกทีหนึ่งแล้วก็เพิ่มนะครับ แล้วหยุดแล้วก็ลดอีกทีหนึ่งนะครับ เราเรียกจุดพวกนี้ว่าจุดสูงสุดสัมผัสหรือจุดต่ำสุดสัมผัสนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจุดสูงสุดสัมผัสเรามีจุด A จุด C นะครับแล้วก็จุดอะไรครับ จุด E นะครับส่วนจุดต่ำสุดสัมผัสเราก็มีอยู่ 2 จุดก็คือจุด B กับจุดอะไรครับ จุดดีนะครับ ในหลักการหรือในทฤษฎีบอกว่านะครับเราสามารถหาตำแหน่งของจุดยอดนั้นโดยแก้สมการเลยครับ f พาน x เท่ากับ 0 เพราะตรงเนี้ยความชันจะเป็นอะไรพอดีเลยครับ เป็น 0 นั่นก็คือตรงจุดเนี้ยนะครับตรงจุดเนี้ย f พาน x เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับ เท่ากับ 0 ในที่นี้ถ้าในภาพเนี่ยนะครับ เราอาจจะใช้คำว่า f พามอะไรครับ f พาม a เท่ากับอะไรครับ 0 ได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเนื้อหาต่อมาจุดที่มีค่าฟังก์ชันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดของกราฟอย่างแท้จริงนะครับ เราเรียกว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์หรือจุดต่ำสุดสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับว่า ใครที่เรียกว่าจุดสูงสุดสมบูรณ์กับจุดต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยนะครับ เมื่อเขาเป็นยังไงครับ เขาเป็นตัวที่ให้ค่าสูงสุด หรือต่ำสุดของเส้นกราฟนะครับ ซึ่งจะมีเพียง 1 จุดเท่านั้นนะครับ จากกราฟถ้าเรามองเล่นๆนะครับ สูงสุดสมบูรณ์น่าจะเป็นจุด C นะครับ สูงสุดสมบูรณ์เป็นจุด C นะครับ ส่วนต่ำสุดสมบูรณ์ในเส้นกราฟนี้ไม่มีนะครับ ไม่สามารถหาค่าได้เพราะว่า เส้นกราฟลดลงเรื่อย ๆ นะครับ ไม่มีต่ำสุดสมบูรณ์นะครับ